ใครอยากตัดแต่งภาพลง Facebook นะคะทำภาพพือโฆษณา หรือว่าแต่งภาพสินค้าลงแฟนเพจแต่ว่าไม่เก่ง Photoshop หาคลิปสอนใน YouTube แล้วอาจจะงงสงสัยถามใครก็ไม่ได้เนี่ย วันนี้ได้เวลาขายของแบบจริงจังค่ะเป็นคอร์สสอน Photoshop ฉบับวิดีโอ เรียนเพื่อการทำภาพโฆษณาโดยเฉพาะนะคะ เอาไปเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีแม้แต่เวลาจะมาเรียนสดๆค่ะ หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเอาไปเรียนได้เลยความพิเศษของคอร์สนี้บอกเลยว่าคลิปทั้งหมดค่ะ เป็นคลิปเดียวกับที่ย่าใช้สอนนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ที่ทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ สนใจคอสนี้ก็ติดต่อครูย่าได้ที่นี่ค่ะ Facebook แล้วก็ Line แล้วก็หวังว่าคงจะได้เจอกันในคลาสนะคะ สวัสดีค่ะ